กทหรือว่าคนที่กินแบบมันเขาต้องมเตาเตาีอนีแกขายในห้างหรือว่าขายาไมันใส่ใส่กันดูใส่ั่องนไม่พอานมันจะหมันเยเี่ยวอ่ะมันไม่โอเคมัน่มันมี้อจำกัดเรื่องตัว Gimana? Iya, Kalau di <laughs>